นิตยานิวงศากับรายการ Living หัวหิน ที่ไหนดีที่ไหนเด็ดในทำเลหัวหิน ชะอำเขาเต่าและปราณบุรี เราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันค่ะ ตอนนี้นะคะ เราอยู่ที่โครงการ ปาล์มอเวนิวค่ะโครงการปาล์มอเวนิวนะคะ ถ้าคุณผู้ชมมาจากกรุงเทพนะคะ ใช้เส้นเพชรเกษมเส้นด้านหน้า ให้คุณผู้ชมเลี้ยวขวาที่ซอยหัวหิน 70 ค่ะ เลยวงเวียนไปนะคะ ให้เลี้ยวขวาตรงไปตามเส้นถนน หัวหินห้วยมงคลหนองพระประมาณ6กิโลค่ะให้เลี้ยวซ้ายเข้าที่ซอยฉ่ำชื่นค่ะ ตรงไปอีกนะคะ ประมาณ 2 กิโลโครงการอยู่ด้านขวามือค่ะโครงการจะเป็นยังไงบ้าง ไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ และตอนนี้นะคะ เราก็อยู่คุณทิพวรรณสเตเกอร์หรือคุณนุ้ยค่ะโปรเจกต์โคออเดนเตอร์ของโครงการปาล์มอเวนิวค่ะค่ะ สวัสดีค่ะ คุณนุ้ยคะวันนี้นะคะ บ้านตัวอย่างที่เราจะพาชมเป็นบ้านแบบไหนคะ เป็นบ้านไทยอีค่ะ 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำค่ะสแตนดาร์ดของเราก็คือ 480 ตารางเมตร พื้นที่ใช้สอยของเรา 219 ตารางเมตรค่ะ ราคาอยู่ที่8ล้าน 9 ค่ะบ้านหลังนี้ลูกค้าซื้อที่ดินเพิ่มนะคะ พื้นที่ดินของเรานะคะ 600 ตารางเมตรค่ะ ก็เลยจะได้สวนที่ใหญ่ขึ้นนะคะ สามารถจอดรถได้ 2คัน ก็จะมีห้องซักล้างและก็ห้องเก็บของค่ะในส่วนของสระว่ายน้ำนะคะพี่นุ้ยอยู่ที่เท่าไหร่คะเนี่ยสระว่ายน้ำ11 เมตรคูณ4เมตร เป็นคอรีนค่ะโอเคค่ะค่ะส่วนแรกที่เราจะพาไปชมเลยคือส่วนไหนดีคะ คะอ่าเป็นเกสต์รูมนะคะคุณนุ้ยคะในส่วนนี้ทำไมถึงจัดประตูให้บานใหญ่ขนาดนี้คะประตูบานใหญ่ที่เราจะได้เห็นวิวด้านนอกได้ชัดเจนนะคะโอค่ะเคแล้วที่เลือกใช้นี่เป็นของอะไรคะเนี่ยอ่าประตูของเราเป็นโครงอลูมิเนียมนะคะแต่แบบเราสั่งมาจากอิตาลีค่ะอ๋อเป็นจากอิตาลีเลยใช่ไหมคะคะ แล้วก็ตรงนี้เป็นซิงเกิลคลาสหนาเท่าไหร่นะคะ8มิลค่ะ ค่อนข้างที่จะหนามาก แล้วก็อย่างที่บอกว่ามีส่วนของมุ้งลวดด้วย ใช่ค่ะ ทุกประตูบานเลื่อนเราจะแถมมุ้งลวดใช่ค่ะ ประตูหน้าต่างบานเลื่อนที่เป็นบานเลื่อนเราจะแถมฟรีแล้วค่ะ บ้านที่เหมาะสไตล์กับต่างชาติมากเลยเพราะว่าในส่วนของต่างชาตินี่แบบ ชอบในส่วนของปิดประตูแค่นี้แล้วก็รับลมธรรมชาติเข้าใช่ค่ะห้องใช่ค่ะ เดี๋ยวเข้าสู่ห้องนอนกันต่อเลยดีกว่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกสต์รูมของเรานะคะอ่าขนาด4คูณ7 ค่ะอยากจะบอกว่าห้องค่อนข้างที่จะใหญ่มากใช่ค่ะโอ้แล้วก็จัดฟังก์ชันให้เต็มมากเลย อย่างเช่นว่าประตูที่จัดมาให้สองฝั่งอย่างนี้ก็ใช่ค่ะรับ แสงเข้ามาเต็มที่ใช่ค่ะลมแล้วก็มุมเนี้ยก็เป็นวิวในส่วนของวิวสวนด้วยใช่ค่ะสวน และมุมนี้แอบมีมุมตรงนี้ด้วยใช่ค่ะมุมอะไรคะมุมตรงนี้ก็คือห้องแต่งตัวของเราก็จะมีบิวอินคาบิเนตแล้วก็จะมีตู้เย็นด้วยนะคะ แล้วก็คือเป็นบิวอินตู้อยู่ตรงนี้รวมถึงโต๊ะข้างในเลยใช่ค่ะ ตรงนี้มีมุมเตียงที่จัดให้ก็คือเป็น king size เลย ใช่ค่ะ king size ค่ะ แต่สังเกตนะคะว่าเตียงคิงไซส์แต่ห้องเราจะไม่แคบเลยนะคะ แล้วก็สังเกตอีกอย่างหนึ่งค่ะคุณนุ้ยคือ floor to ceiling ค่อนข้างที่จะโปร่งมาก ใช่ค่ะนี่ความสูงอยู่ที่เท่าไหร่คะ3 เมตรค่ะสำหรับห้องน้ำของเรานะคะก็จะเป็นสแตนดาร์ดนะคะ ก็จะมีชาวเวอร์แล้วก็มีแกลสนะคะ อ่างล้างหน้านะคะทุกห้องน้ำของเราจะมีเครื่องทำน้ำร้อนนะคะ และในส่วนนี้ก็จะเป็น living area นะคะ๋ยวจะบอกว่า ประตูเมื่อกี้ที่เราเห็นว่าใหญ่แล้วนะคะ ประตูไซส์นี้ใหญ่กว่าอีกอย่างนี้ค่ะถือว่ารับลมได้เต็มที่มากเลยใช่ค่ะ มุมส่วนแรกที่มาก็คือเป็นในส่วนของรับแขกที่ตัว L ไว้ให้อย่างนี้ใช่ค่ะนะถ้าเป็นคือสแตนดาร์ดก็คือจะเป็นบ้านเปล่าอย่างนี้ใช่ค่ะ อันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าที่จะดีไซน์ได้เลยนะคะ อันนี้เราจะตกแต่งพิเศษด้วยผนังอันนี้เราจะปูกระเบื้องนะคะโอ้สัมผัสสวยมากเลยค่ะ ว้าวอเตรงนี้ก็คือเป็นในส่วนของฝ้าหลุมด้วยใช่ค่ะนะคะที่เล่นระดับนิดนึง แล้วก็ความสูงของตรงนี้ก็คือ 3 เมตรค่ะ3เมตรใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างครับนุ้ยคะตรงนี้เลือกใช้เป็นอะไรคะของเราใช้คิวคอน15เซนนะคะคิวคอน15เซนใช่ค่ะโอเคค่ะในส่วนของพื้นนะคะ เป็นการปูพื้นแบบฐานแผ่หรือว่าตอกเสาเข็มฐานแผ่ค่ะฐานแผ่ค่ะ ส่วนในห้องรับแขกของเรานะคะกว้าง 5 เมตรคูณ11 เมตรนะคะโอ้โหพื้นที่ใหญ่ใหญ่มากค่ะว้าวตรงนี้ครัวที่บอกว่าสแตนดาร์ด ที่จัดมาให้ใช่ค่ะ อันนี้ครัวสแตนดาร์ดแบบนี้นะคะครัวของเราตามลูกค้าดีไซน์ได้เลยนะคะ ส่วนที่เราอินคลูดให้ก็จะมีเตาไฟฟ้านะคะฮูดแล้วก็ซิงค์ล้างจานนะคะ อ๋อแบบสองหอง ให้มากับใช่ค่ะ แต่เอ็กเซสซอรี่นี้ลูกค้าเลือกเองนะคะตรงในส่วนนี้ก็คือมีกระจกเพื่อที่จะรับแสงเข้ามาใช่ค่ะเพื่อให้บริเวณนี้ไม่ทึบจนเกินใช่ค่ะโครงสร้างดูแล้วค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะคะ ใหญ่มากค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะส่วนไหนที่เราผู้ชมต่อดีค่ะ ส่วนต่อไปก็จะเป็นห้องน้ำ ห้องน้ำรับแขกนะคะพี่นุ้ยคะในส่วนนี้ค่ะ ที่เห็นกระเบื้องในส่วนของห้องน้ำกระส่วนของรับแขกเท่ากันเลย ใช่ค่ะ เพราะว่าลูกค้าของเราส่วนมากเป็นชาวต่างชาติที่สูงอายุนะคะ เราจะทำให้สามารถเดินเข้าห้องน้ำได้สบายค่ะตรงนี้ก็เลยทำแปะเรียบใช่ค่ะแต่สังเกตว่ากระเบื้องห้องน้ำของเราจะเป็นแบบหยาบนะคะ ที่จะไม่ลื่นนะคะ แล้วก็จะมีกระจกการอาบน้ำค่ะนี่คือสแตนดาร์ดที่ให้มาเลยใช่ไหมใช่ค่ะ ก็จะมีเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นเราตากผ้านะคะ อันนี้คือสแตนดาร์ดที่ให้เลยค่ะ ห้องนอนเล็กของเรานี้ ไซสประตูอยู่ที่เท่าไหร่คะ อ่า 90 คูณ 220 ค่ะอ๋อค่ะค่อนข้างที่ใหญ่และแข็งแรงใช่ใช่ค่ะ โอเค แล้วไซส์ห้องนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะพี่เพคะอ่า ไซส์ของห้องนอนห้องนี้คือ 4.3 คูณ 3.8 ค่ะอ่า เป็นห้องนอนเล็กแต่ว่า ไม่เล็กเท่าไหร่นะคะ ใช่ค่อนข้างที่จะใหญ่และสามารถจัดเตียงได้ใหญ่กว่านี้เลย ใช่ สามารถ ใช้เตียงควีนไซส์ได้เลยนะคะ ได้แล้วมุมนั้นก็คือจัดเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้า ค่ะ ในตู้เสื้อผ้า แต่ถ้าคุณลูกค้าอยากจะทำเป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์ตรงนี้ก็สามารถบิวอินโต๊ะคอมพิวเตอร์ได้ค่ะเพิ่มบริเวณนั้นเลยใช่ค่ะต่อไปก็จะเป็นมาสเตอร์เบดรูมของเรานะคะห้องนี้เลยใช่ค่ะ ขนาดความกว้าง7คูณ4.2 นะคะ เข้ามาเราก็จะเจอห้องน้ำก่อนเลยนะคะฝั่งซ้ายมือค่ะ ห้องน้ำจะค่อนข้างใหญ่มากนะคะ เพราะว่าก็จะมีอ่างล้างหน้า 2 อ่างนะคะค่ะแล้วก็ให้ส่วนของชาวบ็อกไปด้วยใช่ชาวเวอร์ค่ะ แล้วก็จะมี o u ด d o o r s เวอร์ด้วยนะคะชอบมากวิ่งโถสุพรรณก็คืออยู่บริเวณนี้พื้นที่ ใช่ค่ะ ห้องน้ำเป็นห้องนอนบ้านอีชันได้เลยค่ะ ตรงนี้ที่บอกว่าเป็นในส่วนของห้อง outdoor shower ค่ะ outdoor shower ค่ะ อันนี้ก็เป็นส่วนของมาสเตอร์เบดรูมของเรานะคะอ๋อตรงนี้ใช่ไหมคะที่งานใช่ค่ะออันนี้คาบิเนตตรงนี้นะคะ เราจะอินคลูดให้นะคะในมาสเตอร์เบดรูมนะคะ ตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอินคลูดนะคะ ตามตลอดความสูงเลยคะคือใช่ค่ะ ถึงฝ้าเลยนะคะ ขนาดใหญ่มากค่ะ ใช่ค่ะ แล้วก็ในส่วนของเตียงที่จัดให้ ก็คือเตียงไซส์ประมาณคิงไซส์คิงไซส์ค่ะ ใช่ค่ะ ถ้าคุณผู้ชมชอบอย่างที่บอกว่าชอบเตียงใหญ่กว่านี้ก็ทำได้ มีพื้นที่เหลือค่ะ ว้าว แล้วก็ประตูสองด้านเหมือนเดิมที่เป็นไซส์ใหญ่ใช่ค่ะ เพื่อเราจะเปิดรับลมนะคะ ลมเย็นมากค่ะเย็นมากเลยใช่ค่ะ เราจะได้บรรยากาศของการที่เราพักอยู่รีสอร์ททุก ๆวันพักผ่อนค่ะ เหมือนทุกวันเป็นวันหยุดใช่ค่ะ วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณที่พวานสติกเกอร์หรือว่าคุณนุ้ยค่ะโปรเจกต์โคออร์ดิเนเตอร์ของโครงการปาล์มอเวนิวค่ะ ที่พาเราเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างนะคะ แล้วก็ให้ข้อมูลเราในวันนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะ แล้วก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจเยี่ยมชมโครงการก็สามารถเยี่ยมชมได้วันจันทร์ถึงวันเสาร์ได้เลยนะคะ เป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับโครงการ Palm Avenue ที่เราได้พามารีวิวกันในวันนี้ ครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนนั้น อย่าลืมติดตามชมกันนะคะ หรือคุณผู้ชมท่านใดนะคะ อยากให้เรารีวิวโครงการไหน ในทำเลหัวหิน ชะอำเขาเต่าและปราณบุรี ก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์หรือทาง Facebook ลิมินหัวหินค่ะสำหรับวันนี้เซกินิตยานิวงศาต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วล่ะค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ อย่าลืม subscribe กันด้วยนะคะ